t o e t ือกูพอมึงก็รู้ดี What you say ไอเดี้ยมึงควรหยุดกูสักทีตอนกูทริปมันอันตรายมึงอย่ามาลองดีตากูเยอะเพราะกูยังเติมแล้วพวกมึงรู้ดีเงินกูไม่มี มึงมองกูเป็นคนไม่ดีทำอะไรกูก็ไม่ดี พอที่กูเติมมันก็ไม่ฟรีชูสีดำของกูวีวีไปบอกเมียมึงว่าระวังให้ดีชีบอกชีอยากจะฟักวิดมีกูเก็ตมันได้ยินลุยวีวีพวกมึงรู้ว่าของกูดี ตอนกูพีกูไม่ซีกูไม่ซีกไม่ซีกูไม่ซีกไม่ซีกูดังพีกูดังพีเมียมึงมันหมายดีมึงมันหมายดี G O A T พวกมึงรู้ดีพัทยาบ้านกูบอกมึงก็รู้ดี อิสลามเพื่อนกูมึงน่าจะรู้ดี แต่กูไม่สนว่ามึงเป็นใครมึงอย่ามา ไม่ทำกูไอเมียมึงบอกจะทำอินไซด์ NFP ได้ไม่ใช่ออกไว้มันไม่ใช่ออกไว้ พวกมึงจำเอาไว้ มันไม่ใช่ออกไว้พวกมึงก็จำเอาไว้ TOA ที่นี่ชื่อกูไงพวกมึงก็จำเอาไว้ TOA ที่พวกมึงก็จำเอาไว้ ามเพื่อนกูมึงน่าจะรู้ดีแต่กูไม่สนว่ามึงเป็นใครมึงอย่ามา